เล่นนะผมแนะนำให้เล่นช่วงนี้เลยเพราะว่าช่วงนี้มันแจกบอลเฮ้ยเอาเรื่องจัดอะขึ้นเบ็ดกันไปเลยโอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชม ท่กคนดิแท่านกันด้วยนะครับผม ตอนนี้เราอยู่ในเกม Fortune ออกนะผม และอยู่กับผม คนเดิมคนดีคนหล่อหนุ่มนาเกลือนะครับผม และตอนนี้เราอยู่ในค่ายของ PG Slot Slot PG Slot PG ล่าสุดนะผมหรือ Slot PG นั่นแหละ โอเควันนี้เรามาที่ทุน300 บาทขอที่เข้าไปรับชมคลิปกัน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หนุ่มนักเลยกันด้วยนะครับผม และใครที่ยังไม่กดกระดิ่งติดตามช่วยกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาผมลงคลิปด้วยละกันนะครับผมโอเคครับผมฮิปปี้ฮิปปี้โอเควันนี้เรามาที่ทุน300 บาทขอสัก1,000ถึง1,500 บาทกันเลิกแล้วนะครับผม โอเคเดี๋ยวออโต้ดูเชิงไปสักสิบรอบละกันเนาะเบ็ดห้านะครับผม ช่วงนี้ก็เน้นเกมวัวหน่อยนะผมได้ข่าวว่าวัวมันฮอตวัวมันฮิตนะก็วัวมันฮอตวัวมันฮิต น้องคงเชื่อใจใช่ไหมเอ้ยนั่นมันบังมันร้ายบังมันร้ายยิปปี้ยิปปี้ยิปปี้หาสปอนเซอร์ผมหาสปอนเซอร์อ่ายาแก้ไอแล้วก็ อย่าทำอะไรก็ได้ที่ไม่ให้เก็บคอนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เสียงแห้งไปแล้วเก็บคอนะครับผม โอเคลืมบอกเวลาที่เล่นตอนนี้เลยนะผมเวลาที่เล่นตอนนี้เป็นเวลาตีสี่สามสิบแปดนาทีโอเค ชอบมีเพื่อนๆหลายคนนะ ผมพี่ๆน้องๆชอบมาถามผมว่า พี่พี่หมานเทลาวหมานเทลาวหมานหมานแปลว่าอะไรยังไม่รู้เรื่องเลยนะผม หมานเทลาวเล่นเว็บไดสูเล่นเว็บไดก็คือคลิป เอ้ยทุกๆคลิปนะ ผมผมจะปักไว้ให้ที่ปักหมุดนะผมตรงคอมเมนต์นะว่าผมเล่นเว็บไหนเอ้ยแต่ตอนนี้จะหมดตูดแล้วเฮ้ย เอ้ยไม่โดดด้วยมึง จะหมดตูดแล้วครับท่านผู้ชม ขอร้องรับเพื่อนกูขอร้องกูขอร้องละกูขอร้องได้ไหม โอ้ จะหมดตูดแล้วครับสามร้อยเห็นไหมเงินสามร้อยคุณสามารถหายวับไปใน 3 4นาทีได้นะครับ ผมถ้าคุณเล่นไม่เป็น หรือถ้าอยากจะเล่นแล้วเสียเนี่ยต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้ก่อนเข้ามาเล่นนะจ๊ะไปถามพ่อถามแม่ถามพี่ถามป้าถามอาก็ได้ผมป้าป้าผมเล่นสลัดได้ป้าผมอยากได้ตังค์มันคือการพนันมันมันคือการพนันได้เหรอเติมไหมเฮ้ยเอาเติมเลยกับผมทำไมมันหลอดเพ่กันอ่ะเนี่ย ทำไมมันเท่ได้ขนาดนี้นี่มันคนอะไรทำไมมันหล่อเท่ได้ขนาดนี้ยิปปี้ยิปปี้ยิปปี้สุดเลยมกัเกือบจะหมดตูด สู้กำไรเจ็ดสิบบาท ไอ้ยังคนเดียว เฮ้ยเฮ้ยโดดทำโสไม่แปลกว่าวันนี้มันโดด อย่า อย่าเออ อันนี้แปลกประหลาดนะผมโปรตีนจะไม่ถ้ามันแตกคูณสิบแล้วมันจะไม่โดด เรียบร้อย เรียบร้อยเติมเลยครับผมขอแอคหน่อยละกันขอแอคหน่อยละกันทำไมมันหล่อเท่ขนาดนี้อะไรครับนี่สบาย ไม่กะเวนเรียบร้อยผมถึงเป้าไม่ได้เรียบร้อยแล้วอุ้ยไม่ถึงพันไม่เลิกไปต่อเด็ดโหนึกว่าจะถึงพันอะไรอย่างวะโอ้โหเอาเฮ้ยเพื่อนไม่ไม่เอาอย่างนี้ดียิง800นี่ก็ถอนได้แล้วนะผมกำไร500นอนๆเลยนะ ห้าร้อยนี่เอาไปใช้กินใช้เล่นประจำวันได้เลยเนาะเฮ้ยโดดอีกแล้วโดดบ่อยเกือไม่มีทางนั่นไงนี่มันโดดบ่อยว่ะวันนี้ ใครจะเล่นนะผมแนะนำให้เล่นช่วงนี้เลยเพราะว่าช่วงนี้มันแจกบอกแม่เอาเตอ มเลยครับโอ้โหยิปปี้ยิปปี้ยิปปี้เฮ้ยเอาเรื่องจัดอะขึ้นเบ็ดก็เป็นตาขึ้นเบ็ดก็เป็นตาอะไรกันปุดหปุปวดหัวปวดหัวซูเปอร์เมกาเวนเอาเรื่องจัดละครับนอนนอนกำไรสามพันสี่ร้อยบาทเกือบสาปนะเอ้ยเกือบพันนะกำไร